วัสดีค่ะนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนในรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี เพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กรนะคะสำหรับในบทเรียนนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความหมายและก็ประเภทนะคะในส่วนของกลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กร กลยุทธ์ในองค์กรนั้นก็จะหมายถึงแนวทางหรือหนทาง ทิศทางที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยที่กลยุทธ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันนะคะ ใน 3 ระดับนี้เนี่ยให้มองเปรียบเสมือนเป็นภาพพีระมิดสามเหลี่ยมนะคะ จะมีส่วนบนสุดส่วนกลางแล้วก็ส่วนฐาน ส่วนบนสุดนี้ก็คือ corporate strategy ส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือ business strategy และส่วนฐานเนี่ยก็คือ functional strategy นะคะ ในแต่ ละประเภทของกลยุทธ์องค์กรเนี่ยนะคะ รายละเอียดเราจะเชิญอาจารย์ดรแคทริยาชาประวังนะคะ อาจารย์จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ มาร่วมอภิปรายกันนะคะ จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะอ่ะเรามาดูกลยุทธ์แรกเลยนะคะ ที่อยู่หัวพีระมิดนะคะ เราเรียกว่า corporate strategy นะคะ ซึ่งตัว corporate strategy เองเนี่ย ก็คือจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรก็คือเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะ เหมือนเป็นวิชั่นมิชชั่นที่ทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรเรียนรับรู้ทิศทาง แนวทางว่าผู้บริหารนะคะ รของเราจะเดินทางไปที่ทางไหนนะคะ ซึ่ง corporate strategy เนี่ย ก็ประกอบไปด้วยกัน 3 ตัวย่อยนะคะ ตัวแรกเราเรียกว่า growth strategy นะคะ ก็คือกลยุทธ์ขยายตัวนะคะ ตัวที่ 2 ก็คือกลยุทธ์คงที่นะคะ เรียกว่า stability strategy และตัวสุดท้ายนะคะตัวที่ 3 ก็คือกลยุทธ์หดตัวนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า retracement strategy นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูทีละตัวนะคะตัวแรกก็คือ growth strategy growth strategy ใช้เมื่อไหร่นะคะก็ใช้เมื่อองค์กรของเราเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองเติบโต เราต้องการผลกำไรเพิ่มมากขึ้นเราต้องการขยายกิจการนะคะนี่เรามาดู growth strategy ก็แบ่งด้วยกันเป็นทั้งหมด 2 กลุ่มนะคะ2ลักษณะ าแรกก็คือเน้นเอากลยุทธ์ที่เน้นความเชี่ยวชาญ ก็คือ เราเก่งธุรกิจอะไรธุรกิจเดิมเราพัฒนาตัวนั้นนะคะให้มันเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป กับกลยุทธ์ประเภทที่2นะคะก็คือเป็นกลยุทธ์เจริญเติบโตที่มุ่งเน้นการกระจายธุรกิจก็คืออาจจะไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม นะคะหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมก็ได้ เราเรียกว่า diversify strategy นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ตัวแรกที่อาจารย์บอกว่า ที่กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมหรือเน้นความเชี่ยวชาญนะคะเราเรียกว่า concentrate strategy เกี่ยวข้องยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ อาจารย์ยกตัวอย่างธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างธุรกิจหนึ่งก็คืออุบลวัสดุนะคะอุบลมีความเชี่ยวชาญมาก ในการขายวัสดุก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีร้านค้าเจริญเติบโตใหญ่โตมากนะคะบนวัสดุก็มีแนวทางว่า เอ๊ะต้องการขยายธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปนะคะ เขาก็ได้สร้างแบรนด์เป็นอีกแบรนด์หนึ่งขายวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกันนะคะ แต่ต้องการทำแบรนด์นี้ขายไปทั่วทั้งประเทศไทย ก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่าดูโฮมนะคะนิสิตอาจจะเคยเห็นอยู่ในโฆษณาโทรทัศน์นะคะที่เป็นตัวเหมือนตัวเหมือนุลตร้าแมนนะคะอาที่อยู่ในโฆษณานั้นนะคะก็ขายวัสดุก่อสร้างเหมือนกันนะคะแต่กระจายกระจายไปในจังหวัดอื่น นะคะ ถ้าอุบลก็ยังใช้ชื่อแบรนด์เดิมคืออุบลวัสดุ แต่ถ้าที่จังหวัดอื่นๆนะคะทั่วประเทศไทยเราจะใช้แบรนด์ดูโมนะคะหรือกลยุทธ์เจริญเติบโตที่เน้นความเชี่ยวชาญอีกประเภทหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเจริญเติบโตในแนวดิบก็คืออในแนวดิบในแนวดิบก็มีอยู่ 2 แบบก็คือเป็น backward กับ forward นะคะมาดูว่าอะไรคือ backward อะไรคือ forward ่นนะคะอาจารย์เป็นธุรกิจผลิตชาขายชา ขายใบชานี่แหละนะคะ อาจารย์ก็ขายดิบขายดี มีวันดีคืนดีขายดีจังเลย อาจารย์รับซื้อชามาจากไร่ชาอื่นคิดไปคิดมาเราลองปลูกไร่ชาทำชาขายเอง เลยดีกว่านะคะอาจารย์ก็ไปกว้านซื้อที่แล้วก็ทำการปลูกไร่ชาเก็บใบชาเอง แล้วก็มาบ่มเอง แล้วก็มาผลิตขายเอง อันนี้เรียกว่า backward integration นะคะก็คือเริ่มจากเราขายใบชา ใช่ไหมคะ ต่อมาเราไปซื้อที่ดินแล้วเราก็มาทำไร่ชาขายเองปลูกเอง ขายเอง นะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า forward integration นะคะ จากที่อาจารย์ขายใบชาอยู่ธรรมดา เอ๊อาจารย์ไปคิดจะทำยังไงดีนะต้องการขยายกิจการของเรานะคะอาจารย์ก็เอาใบชาของอาจารย์นั่นแหละนะคะมาผลิตเป็นน้ำชาเขียวอ่านะคะหรือ เอามาผลิตเป็นเค้กชาเขียวขาย หรือเอามาผลิตเป็นหมอนนะคะหมอนชาเขียวขายอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เราเรียกว่า forward integration ก็คือยังมีความเป็นชาอยู่เดิมนะคะ อันนี้คือกลยุทธ์แรกที่เราเรียกว่าเป็น concentrate strategy ก็คือยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของเราอยู่นั่นแหละ แต่ขยายกิจการไปเรื่อยๆในธุรกิจ ะคะ ทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลยุทธ์ที่อาจารย์บอกว่าเราขยายกิจการแต่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิม เราเรียกว่า diversify strategy ยกตัวอย่างเช่นนะคะ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจของบริษัท CP นิสิตก็ทราบดีว่า CP เนี่ย เป็นธุรกิจขายสินค้าเกษตรใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นขายสัตว์ ใช่ไหมคะขายเนื้อสัตว์ หรือขายอาหารสัตว์ ต่อมา CP ต้องการขยายกิจการนะคะ CP ก็ไปทำธุรกิจ อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเลย ก็ได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมนะคะก็คือเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือนะคะที่นิสิตใช้ในเกิดขายทูบุ๊กนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกธุรกิจหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าเกษตรเลยนะคะ ก็ธุรกิจค้าปลีกนะคะที่ซีพีทำก็คือแบรนด์อะไรคะอ่าแบรนด์เซเว่นอีเลฟเว่น นะคะ ตัวนี้เห็นไหมคะ เราจะเห็นว่า CP ก็ขยายกิจการไป แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม เราเรียกว่า diversify strategy นะคะ ต่อไปนะคะ เป็นกลยุทธ์ที่2นะคะ ก็คือกลยุทธ์แบบคงที่ที่อาจารย์บอก stability strategy นะคะ กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับใช้เมื่อไหร่ก็คือสำหรับ องค์กรของเราเนี่ยนะคะ มีผลกำไรดีผลประกอบการดี แต่ว่าอักเงินทุนอาจจะไม่เพียงพอนะคะ หรืออ่ะเราก็เห็นว่าธุรกิจเราได้เปลี่ยนในการแข่งขันอยู่ไอ้ธุรกิจชุดอะไรนะ กลยุทธ์เดิมที่เราใช้เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะ เราก็เน้นกลยุทธ์แบบคงที่ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะ อยู่เหมือนเดิม ใช้กลยุทธ์เดิมนั้นนะคะ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 วิธีนะคะ วิธีแรกนะคะก็คือ กลยุทธ์ยับยั้งหรือดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะคะ อันที่ 2 ก็คือกลยุทธ์ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ และอันที่3นะคะกลยุทธ์การทำกำไรนะคะสตัวนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆกันก็คือถ้าองค์กรของเรานะคะ กิจการดี นะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดกำไรก็กำลังทำไปได้ดีๆนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะทำเหมือนเดิมนะคะต่อไปเป็นกลยุทธ์ที่3นะคะก็คือกลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับกิจการที่แบบ เหมือนจะดูไม่ดีจะย่ำแย่นะคะก็คือกลยุทธ์ retracement strategy ก็คือกลยุทธ์แบบหดตัวนะคะก็มีจำแนกด้วยกันหลายวิธี นะคะวิธีแรกนะคะเราเรียกว่ากลยุทธ์ฟื้นฟูนะคะ turn around strategy อาจารย์ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารนะคะเห็นได้ชัดเลยธนาคารเมื่อก่อนนี้ธนาคารทหารไทยนี่สิรู้จักทหารไทยไหมคะธนาคารของเมื่อก่อนเก่า สาขาก็มีน้อยคราคือนะคะชื่อก็ชื่อทหารไทย ใครจะไปใช้บริการนะคะเอ๊ะสำหรับลูกหลานทหารหรือเปล่า แบรนดงใหม่เป็นธนาคาร TMB เห็นไหมคะ ภาพใหม่สดใสใช้ไลนะคะ อันนี้คือกลยุทธ์ฟื้นฟูทำให้กิจการของเรานะคะรีเฟรชขึ้นดูแล้วก็กลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 ก็คือกลยุทธ์ขายทิ้งหรือถอนการลงทุนนะคะ เราเรียกว่า sell out divestment strategy ยกตัวอย่างเช่นนะคะ ธุรกิจน้ำอัดลมบริษัทหนึ่งก็คือน้ำอัดลมยี่ห้อ RC นะคะจะเห็นว่ามีอยู่ในท้องตลาดมีมาร์เก็ตแชร์น้อยมากนะคะดังนั้นน้ำดื่ม RC หรือว่าไอ้น้ำอัดลม RC ก็ได้ขายกิจการนี้ให้กับคุณตันนะคะคุณตันพิชิตันนั่นเองนะคะส่วนกลยุทธ์ที่3นะคะก็คือกลยุทธ์เลิกกิจการไปเลยนะคะธุรกิจเรากำลังจะเจ๊งละลูกค้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ถ้าเราทำต่อไปี่เจ๊งแน่นอนเจ๊งหนักไปอีกนะคะ ก็เลิกกิจการไปเลย ยกตัวอย่างเช่นนะคะ อันนี้เราเรียกว่า bankruptcy strategy นะคะหรือ liquidation strategy ยกตัวอย่างตอนนี้ช่องทีวีดิจิทัลใช่ไหมคะ มีช่องต่างๆมากมายที่ผุดขึ้นมา แต่ว่าบางช่องนี่ก็ไม่ทำกำไรขาดทุน สปอนเซอร์ไม่เข้านะคะ ที่เห็นได้ชัดที่ยอมรับที่เป็นข่าวคลึกโคมเลยก็คือช่องทีวีพูนะคะซึ่งคุณติ๋ม นะคะบุติมทีวีพูเนี่ยก็ได้มายอมรับว่ากิจการขาดทุนนะคะขาดทุนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ก็ขอยกเลิกสัมปทานยกเลิกกิจการของช่องทีวีพูนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับกลยุทธ์ทั้งหมดนะคะ ที่อาจารย์พูดมาก็คือ corporate strategy นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลยุทธ์ที่2นะคะ